วัสดีค่ะ ในบทเรียนที่ผ่านมา ดิฉันคิดว่าทุกท่านคงสามารถใช้งานพลิกเกอร์ในการประเมินผลการเรียนได้อย่างคล่องแคล่วแล้วนะคะ แต่อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนั่นคือการดูรายงาน จากบทเรียนที่ผ่านมา เมื่อผู้สอนสแกน QR code จนครบ และผู้เรียนได้ทำแบบทดสอบจนครบแล้ว ระบบจะแสดงรายงานเบื้องต้น หากผู้สอนต้องการทราบผลคะแนนของผู้เรียน และข้อคำถามที่มีการตอบถูกและผิด ที่แสดงเป็นรายข้อคำถาม สามารถดูรายงานที่มีรายละเอียดของรายงานที่แตกต่างกัน 2 เมนูดังนี้ วิธีแรก คือดูรายงานด้วยเมนูรีพอร์ตเป็นการดูรายงานที่เน้นการดูในภาพรวม เพื่อดูผลคะแนนของผู้เรียน และข้อคำถามที่มีการตอบถูกและผิด แสดงเป็นรายข้อคำถาม มีวิธีการใช้งานดังนี้ เริ่มด้วย การเข้าสู่ระบบ และเปิดหน้าหลักของโปรแกรม คลิกเมนู Report ที่อยู่ด้านซ้ายมือ ระบบจะแสดงรายละเอียดรายงานตรงด้านขวามือ ให้คลิกเลือกรายงานแบบทดสอบที่ต้องการดู ระบบจะแสดงรายละเอียดของรายงานตรงด้านขวามือ โดยจะแสดงผู้เรียนทั้งหมด และร้อยละที่ผู้เรียนตอบคำถามถูกต้อง สำหรับผู้ที่ไม่ได้ตอบจะปรากฏ absent และด้านล่างจะแสดงร้อยละของผู้ตอบถูกในแต่ละข้อคำถาม วิธีที่ 2 คือดูรายงานด้วยเมนู Score Sheet เป็นการดูรายงานที่เน้นการดูคะแนนตามผู้เรียนในแต่ละครั้งที่ทำแบบทดสอบ มีวิธีการใช้งานดังนี้ เริ่มด้วยการเข้าสู่ระบบและเปิดหน้าหลักของโปรแกรม แล้วคลิกเมนู Score Sheet ที่อยู่ด้านซ้ายมือ ระบบจะแสดงรายละเอียดห้องเรียนที่มีในระบบ ให้คลิกเลือกชั้นเรียน ตรงเมนูด้านซ้ายมือ จะเห็นข้อมูลคะแนนของผู้เรียน ซึ่งจะแสดงแยกให้เห็นเป็นรายข้อ หากต้องการพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ ให้คลิก Student Report ซึ่งสามารถเลือกพิมพ์ได้เฉพาะผู้ตอบหรือทุกคน และสามารถนำออกมาในรูปไฟล์ CSV โดยคลิกเลือกสัญลักษณ์ Export ระบบจะให้ระบุตำแหน่งที่บันทึกไฟล์ เมื่อบันทึกแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้ เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ทุกท่านเริ่มรู้สึกอยากนำไปใช้งานจริงกันบ้างไหมคะ จะเห็นว่าการใช้งานโปรแกรมก l i c k r ทำได้ง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ที่สำคัญผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน เหมาะกับห้องเรียนทั่วไป ที่ครูผู้สอนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และมีโปรเจคเตอร์เพื่อแสดงคำถามด้านหน้า หากท่านนำโปรแกรมไปใช้ในห้องเรียน ท่านจะสัมผัสได้ถึงความสนุกสนานของผู้เรียน บางครั้งทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ู้และจดจำสาระที่ได้จากการทำแบบทดสอบมากขึ้น ดิฉันหวังว่าทุกท่านจะนำโปรแกรมพิกเกอร์ ไปสร้างความสนุกสนานให้ห้องเรียนมีแต่เสียงหัวเราะนะคะ สวัสดีค่ะ